จับฟีเจอร์กันไปก่อนเลยละกันนะครับอ้ไม่รอช้าไม่รีรอเช่นเคย ก่อนนี้ก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยจใให้ผมกันด้วยนะครับจัดไป มา มาดูกันว่าลางานเลี้ยงราชินีของเราวันนี้จะเป็นจังไดจะแต่ดีจะแตกเด็ดหรือเปล่า แต่ดอกแรกมาก็เต็มกราบแล้วนะดอกนี้ว่ายังไงกันต่อมาดูว่าทุน250เนี่ยมันจะบวกได้หรือเปล่านะแม่นะ คือลงหมดหน้าตักเลยนะโโอ้หผ่านไปครึ่งสปินแล้วก็ยังไม่เห็นแววเท่าไหร่เลยเงินซื้อไป 200 กว่าบาทเลยนะ ซื้อไป 200 กว่าบาท พี่ได้มา 10 กว่าบาทว่ะเออแต่ไหลอยู่แต่ไหลอยู่งี้ ก็สวยอยู่เขาบอกไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวยมาต่อมาต่อไว้เอเอมาไหมเอเอช่องแรกมา โอ้โหเอไม่มาว่ะแต่ถือว่าไหลดีอยู่ถือว่าเก็บตัวคูณไปนะครับเมื่อนะ เออคิวมาเต็มครับอย่างนี้ส่วนงาคูณหกหมับเข้าไปแล้วไปยังไงต่อ ขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆสามสปินสุดท้ายแล้วจังหวะนี้เอ้ยเหลือสองสปินแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดฮัลโหลสปินสุดท้ายแล้วขอนิดนึงโอ้โหเน่าจัดเลยเช็ดเคสี่สิบบาท อะไรกันครับเนี่ยไหนลองวัดใจกันหน่อยละกันเนาะเพื่อนนะ ขอสักเบ็ดห้าละกันนะครับผมวัดใจไปเลยป่ะอ่ะกูวัดใจวัดใจไปเลยอ่ะ ดูดีเป็ดห้าจะพลิกเกมเรามากลับมาได้หรือเปล่านะครับนะอ้ยสเก็ตเตอร์สองสเก็ตเตอร์สามตัวสเก็ตเตอร์สามตัวขอหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกม ขอหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมว่ายังไงดีฮึบโอ้โไม่มาแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่ ถึงไม่มาแต่ก็ยังได้ลุ้นกันอยู่นะครับผมจังหวะนี้ขอหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับนะ โอ้โหไม่ไม่มาชิดเคเสียดาย ขอไหลๆก็พอขอไหลๆก็พอแค่นั้นแหละ ว่าจังได้ว่าจังเออเเต็มกราไปดอกนี้ยังไงก็ต่อไข่อุ้ยกะเพรามันคือกะเพราหรืออะไรวะไม่รู้มีไข่ดาวน่ะเสียดายช่องแรกไม่เข้าตัวนี้น่าจะแพงอยู่นะเพื่อนนะ ยังไงกันดียังไงกันดีอู้นี่ไงสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ห้าตัวเช็ดเคก็มาดิครับต้องอย่างนี้ดิวะนี่แหละที่เราต้องการนะครับสิบสองสปินจุกๆไปพลิกเกมต้องมาแล้วเปล่า จังหวะนี้เบทห้าต้องพลิกเกมให้เราแล้วจริง จัดมาจัดมา ขอจำแจมแบบว่าแรมๆเลย สวยเต็มกราฟอยู่นะดอกนี้ หมับพอให้ไป ยังไงกันต่อดูเลยดูไหลแล้วดูมันไหลแล้ววายช่องสองนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว โอ้โห ผิดหวังเฉยเลยเจ็ดเคเอ้ยกูทงมาตั้งนาน หูเต็มกราบไปอีกดอกหนึ่งดอกนี้หมับควายคูณห้านะแล้วไงกันต่อ ไหล ๆไปแล้ววายการันตีการแตกแล้ววายการันตีการแตกมาแล้วดอกนี้จังหวะนี้ว่ายังไงล่ะครับไปกันต่อเพื่อนไหลๆไปไหลๆไปเจช่องแรก เจช่องแรกมันเข้าในกระเด็นเช็ดเคดูมันไหลแล้ววายช่องสี่วายช่องสี่มาต่ออย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้อะไรตะลึงไปเลยครับไหลๆไปเพื่อนอย่างนั้นแหละก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วนะจังหวะนี้นะก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนบิ๊กบึ้มมาแล้วนะครับเมกะไป 177 บาทเอาดีวะเอาดีวะ ตอนนี้ก็เกินทุนแล้วนะทุนมา250ก็แตกไป300กว่าบาทแล้วนะครับถือว่าแจ่มอยู่เหลือทั้ง7สปินนะเพื่อนถือว่ามาดีเลยถือว่ามาดีเลยเอ้ยกูชมหน่อยไม่ได้เลย ชมปุ๊บไม่แตกปั๊บชมปั๊บไม่แตกปุ๊บโอ้โหเออตัวคูณ10กว่าแล้วเนี่ยเอาหน่อยเว้ยตัวคูณเยอะๆเนี่ยมันต้องจัด ตัวคูณเยอะๆมันต้องจัด สวยงามเอเต็มกราโอ้โหดอกนี้เต็มกราไปดีครับแล้วเอเอมาต่อวายกระเตงกันแตก 3 ช่องอย่างนี้ว่ายังไงกันล่ะครับโอ้โหสเกตเตอร์มตัวมาอีกเหรอสเกตเตอร์มตัวมาอีกจังหวะนี้ฟีในฟีไปเลยหรือเปล่าโอ้โหถึงฟีในฟีไม่ได้แต่ หมับควายดอกนี้ไปรู้เรื่องแน่นอนนะครับนะแต่ฟีในฟีผมว่าฟีในฟีมาชัวร์เลยว่ะผมว่าฟีในฟีมาชัวร์ฮึบกูถามจริง แม่งช่องว่างขนาดนั้นม่งยังไม่เข้าให้กยเลยนะแต่ไม่เป็นไรกองโคเดียเขาโตมาแล้วจังหวะนี้ซูเปอร์เมกาเป็น 728 บาทนะ ดอกเมื่อกี้นะมะนาวหัวเรื่องจัดจัดครับผม ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับผมจัดมาเมื่อไหร่กำลังแตกดีโคตรเลยนะโอ้โหทุน250ตอนนี้แตกไปพันกว่าบาทแล้ว เอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดบอกเลยปะยัดกันต่อเลยไหมเบ็ดผมว่าเบ็ดเบ็ดสิบเลยกันมา ไปสิบเลยแล้วกัน ลุยลุยลุยลุยเจ็ดร้อยห้าสิบจัดดิครับรออะไรอ่ะ โอ้โหสเก็ตเตอร์กี่ตัวมันน่าสเก็ตเตอร์หกตัวเลยเหรอ เจ็ดคีนอกจากสเก็ตเตอร์เยอะแล้วแม่งยังยังยังอะไรวะ เออพูดพูดหลังงูนะหมื่นหมื่นจัดหมื่นจัดนะสอรี่ครับผมสิบสี่สปินจุกๆ เลยนะ อย่าทำให้พี่ผิดหวังเด้อเจเจมาไหมเจเจเต็มกราฟเลยนะโอ้โหเอเข้าเฉยเลยกูจะเอาเจ กูจะเอา JA แม่นเข้าทำไม มา มา มา มาขออีกหน่อย มาขออีกหน่อย จัดให้แจมๆจมหน่อยเว้ย เอ้ยไหลไหลไหลเกินละไหลเกินละขอดีหน่อยไหลดีหน่อย สวยครับผมคูณห้านะ ยังไงต่อ อือวายช่องสองเมื่อกี้สวยงามเลยเก็บตัวคูณไปเก็บตัวคูณไปเก็บตัวคูณกันไป เหลือ6สปินนะครับ ผมอุ้ยขึ้นกราไปดอกในคูณ7หมักควายไปแล้วไงกันต่อ ยังไงกันต่อดี มันไม่ไหลปะสวยมับเหลือสี่ทับโอ้โหและเอมาขึ้นกรามีสวยงามเลยดอกนี้เช็ดเคเอาเรื่องแล้วเอมาต่อเอแม่งเข้าดีจังวะเอแม่งเข้าดีจังวะ ก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนนะผมจังหวะนี้ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตไ่ก้อนหนึ่งแล้วนะซูเปอร์เมกาไป 628 บาทว่ะ เอาเรื่องเอาเรื่อง หมับไปคูณ11 ยังไงกันต่อ ขอจำจำอีกสักดอกสองดอกมา จะเป็นสุดท้ายแล้วผม หมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะ แต่ไปเท่าไหร่เนี่ยแต่ไป 946 บาทก็ยังกำไรอยู่นะเพื่อนซื้อไป700กว่าบาทมา ไหนลองล้างกราฟกันนิดนึงแล้วกัน อีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึง มาไหนลองแบบว่าเบ็ดเบ็ดสิบนี่แหละอีกสักสิบสามสิบไปยาวๆไปยาวๆไปโอ้โหแต่มันยาวไปว่าสามสิบนะผมรู้สึกมันจะไม่ค่อยแตกแล้วดิเฮ้ยจะวายการันตีกันแตกมาอยู่วะวายการันตีกันแตกมาอยู่บาดอกนี้ยังไงดีหมักควายไปครึ่งตราผมสวยงามเสียดายที่นอกฟีมันไม่มีตัวคูนะถ้านอกฟีมีตัวคูนี้น่าจะแจ่มน่าจะแหลมจัดเลยจะไปผมคิ้วคิ้วสวยคิ้วไหลสวย เจมาต่อเช็ดเคดูมันไหลดีวะ ดูมันไหลดีวะ โอ้โห ดูมันไหลดีวะ มันก็ไหลโหดก็โอ้โหและดอกนี้รู้เรื่องแน่นอนครับผมเต็มกราไปเลยนะ เต็มกราไปเลยแล้วมันไหลต่ออะไรกันครับเนี่ยนอกฟรีเลยนอกฟรีไม่มีตัวคูณแต่แต่คู่โหดนะผมจังหวะนี้ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตที่สุดซุปเปอร์ไม่กลับไป 2,236 บาทเช็ดเคพอเลยเมื่อนโอ้โหพอเลยผมพักเลยนะโอเคก็วันนี้ก็ขอพารเพนเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแรังใจให้กันด้วยนะครับและใครตามมาเลยนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีผ่านไหนแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะเพื่อมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย สวัสดีครับผม